หมุนวันนี้พี่ตลกจะเตะกระปาซ่าซ่าซ่าได้กลับไปเท่าไหร่เนี่ยค่ะ วันนี้มาที่หมนดอกบางเบาแบบดาแบลนะคะอยู่ที่400 ค่ะ มาดูกันเลยจ้าพี่ตลกมาับยังไงไปยังไงโอ้แปดหมุนแล้วจ้าสี่หมุนหักเปลี่ยนรถเลยโอ้ยยังไม่แตกเลย ขอร้องอย่ามาตกปลาตักมาแล้ว แล้วโอ๊ยมาแล้วจ้าหกศูนย์ศูนย์คูณหกหนึ่งห้าหกศูนย์ยอดจริงๆมาแล้วจ้าคูณเจ็ดหนึ่หนึ่งสองคูณหกโอ้ยตัววายเป็นปลาแบบนี้คูณแปดคูณเก้าคูณสิบไปโอ้ยอย่างนี้มาจ้ามาดูกันเลยดิคินโอ้ยซูเปอร์เมกะวินสองหกสองสี่ศูนย์ไปละ เป็นไงคะหมุนสี่ร้อยสองหกสองสี่ศูนย์ปัวจริงจริงยังไงยังไม่จบยังไม่จบอย่าเพิ่งน้ำจบอาหารอยากอีกอยากอีกห้าหมุนอยากอีกห้าหมุนยังไง มาแล้วโอ้ย พ่นสแกตเตอร์อีกรอบไหมจะสแกตเตอร์อีกหนึ่งตัว ขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นเอาว้ไปฆ่าไม่เบบไรมาเลยสองหนึ่งหกสุดคูณสิบไปแล้วตอนนี้คูณสิบไปแล้วโอ้ที่ตลกวามจริงไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดมาตาสี่แปดสุดคูณสิบสามไปแล้ว อีกสามหมุนยังไงเยอะจริงๆตอนนี้ยอดทะลุสามหนึ่งหกศูนย์จุดไปแล้ว โอ้ยหมุนสี่ร้อยนี่มันเตะจริงๆมาเลยจ้ามาเลยยังไงอย่าเพิ่งหยุด มาแล้วจ้าคูณสิบสิ่ปิดท้ายไปเลย มาดูกันเลยค่ะโททวินเท่าไหร่โททวินโททวินอยู่ที่เท่าไหร่สามหนึ่งแปดหกศูนย์โอ้ยเป๊ะปังกะโหลกแตกแบบนี้อยากเล่นใต้คลิปได้เลยจ้า